การจัดอีเวนต์เป็นอีกอีกวิธีหนึ่งเลยที่ที่ดีในการสร้างคอมมูนิตี้แล้วก็สร้างแบ l u e ให้แบรนด์บวกกับแบ l u e ให้ให้ให้คนที่อยู่ในในใน c o วอ r ์ i n g space เองด้วยนะครับจริง ๆ แล้วในแต่ละ c o วอ r ์ i n g space ไม่จำเป็นต้องมีต้องมีอีเวนต์หรือไม่จำเป็นต้องจัดอีเวนต์ ไม่ได้มีหลักสูตรตายตัวว่าต้องมีหรือไม่มี แต่ในการที่มีเนี่ยมันจะสามารถเป็นโอกาสที่ดีได้ทำให้คนเขาสามารถแชร์หรือว่าถามคำถามหรือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ แล้วก็อินเทอร์แอคกับคนอื่นๆ ที่เราอาจจะไม่เคยรู้จักมันเลยสิ่งอย่างหนึ่งที่นอนชัดเจอคือที่เห็นเลยหลังจากจัดอีเวนต์เยอะๆเนี่ยคือมันเป็นตัวการโปรโมทโดยการใช้ word of mouth ได้ได้ดีมากๆ คนที่เขาเข้ามาอีเวนต์หรือเข้ามาใช้ รู้จักล a นช c h p ในช่วงแรกๆยังไม่มาอีเวนต์ก็ตามเนี่ย คือบางคนเขาไม่กล้าเข้ามาด้วยซ้ำเพราะเขาไม่รู้ว่าเข้ามาแล้วจะทำยังไง มันเป็นไลฟ์สไตล์แบบใหม่ มันเป็นวิธีอะไรใหม่ๆ ซึ่งอาจจะอาจจะไม่กล้าเข้ามาใช้ พอเราเปิด Space แล้วดึงอีเวนต์เข้ามาเนี่ย มันเป็นหนึ่งจุดจุดหนึ่งเลยในการละลายพฤติกรรมของคนที่ไม่กล้าเข้ามา เข้ามาเราเข้ามาเพื่ออะไรเราเข้ามาฟังอีเวนต์ แล้วเราก็ได้เรียนรู้ได้เห็นว่าค่อยๆได้เห็นสิ่งต่างๆ แทนที่อีกแบบนึงคือเอเราตั้งใจจะเข้ามาทัวร์แล้ว คือไอการที่จะตั้งใจจะเข้ามาทัวร์กับการที่เออฉันมาอีเวนต์เนี่ยมันมันเป็น determination level ที่แตกต่างกันอ็นนั่นตอนจบเนี่ยยังไง คือจริงๆแล้วรู้เหมือนกันว่าอีเวนต์มันเป็นเออว่า Space เป็นแบบไหนได้เรียนรู้ว่า Space ทำงานยังไงว่าเป็นสไตล์แบบไหนเหมือนกันแต่ว่า การที่จะใช้อีเวนต์ดึงคนเข้ามาให้เรียนรู้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นการ acquire customer หรืออที่ถูกกว่าในการที่ invest ใน marketing budget เราทำให้คนโอเคฉันงมาที่นี่ฉันงมาที่นี่ฉันม้งมาที่นี่เพราะมันกลายเป็นแบบ push and pull demand ที่ต่างกันครับการที่เขาจะเข้ามาอยากจะเข้ามาเดินทัวร์เท่ากับว่าเขามีมุ่งมั่นอยู่แล้ว อันนี้ก็คือเราเราสร้างดีแบรนด์ข้างนอกให้เขาเรียบร้อยแล้ว แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเราจัดอีเวนต์ในสถานที่เขามันเป็นดีแบรนด์มาจากเขาเองที่เขาอยากจะมาเพราะฉะนั้นในการเปิดรับข้อมูลกับคอนเซ็ปต์ใหม่ๆต่างกันเลยนะครับเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทำแล้วก็ทุกครั้งที่เราจัดอีเวนต์ถ้าอีเวนต์ดีเนี่ยเป็น เป็นโอกาสหนึ่งเลยที่ทำให้ได้ฟรี PR ได้ได้มาร์เก็ตติ้งที่เอามาโปรโมทสเปซของเราได้ฟรีๆเพราะว่าส่วนใหญ่อีเวนท์ที่ดีจะมีการโปรโมทอยู่แล้ว แล้วก็การโปรโมทในช่องทางต่างๆ แล้วก็ในการที่เรามีแบรนด์เราแปะเข้าไปด้วยเราแชร์แปะเข้าไปในแต่ละที่ด้วย ยิ่งทำให้แบรนด์เราแข็งแรงมากขึ้นทำให้คนรู้จักมากขึ้น ไม่คนคิดว่าเฮ้ยนอนแชร์คืออะไร หรือว่าเฮ้ย c o วอ r ์ i n g space นี้คืออะไร มันก็ก็เป็นเป็นทิปเล็กๆน้อยๆ แต่ก็มีหลายๆที่นะครับ co-working space ที่ไม่ได้จัดอีเวนตเลย